พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนผลิตภัณฑ์ปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยบริการของ NCTC การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นเหมือนใบเบิกทาง ที่ช่วยให้สินค้าของเราก้าวไปสู่ตลาดโลกได้สะดวกด้วยครับ ที่สำคัญ ตอนนี้ผู้ประกอบการไทยก็ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจไกลถึงต่างประเทศให้สิ้นเปลืองแล้วนะครับ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช หรือ NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่างๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบงานที่มีความซับซ้อนได้ครอบคลุมทุกสาขาการวิจัยและอุตสาหกรรม เช่น การทดสอบทางด้านอาหาร อาหารสุขภาพสมัยใหม่ อาหารนวัตกรรม รวมถึงอาหารสัตว์ การทดสอบคุณสม มบัติทางกายภาพของอาหารนวัตกรรม การทดสอบหาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และตรวจสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ พร้อมให้บริการโดยความสะดวกรวดเร็ว สนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000